Что, как я? ฉันไปเดียวอยู่ในห้องที่ถูกล่อด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ไปกั้นตัวเองอย่าลิฉันคงไม่ชอบเฮ้ยเคยได้ยินหรือเปล่า เธอเดินเข้ามาพร้อกับกุญแจที่อยู่ในมือพี่ได้ก็เข้ามาใน my world ธรรมชาติจากที่มาก่อน bro เพลงมาสั้นแต่ว่าเรื่องมันยาว อยากให้อยู่กันนานกับคุณเธอนาที่ว่าเอ้ยอยากให้เธออยู่คืนนี้ My brain จะกอดเธอทั้งคืนนี้ก็แค่ถูกที่ฉันยอมเปิดใจไม่ใช่วันเดียวแต่ตลอดไปโอเคขอโทษบางครั้งไม่ดีอยากให้มีเธออยู่นั่นแหละอ all I n e e ะอยากให้มีเธออยู่ทุกเช้าวันใหม่อยากให้มีเธออยู่ตลอดไป ฉันก็ไม่ได้พิเศษอยากให้เป็นยังไง I'm trying to be the best I know น m n อ t perfect แต่ฉันนั้นชัดเจนแน่นอนนี่ก็บูเลย เป็นเธอบอกอยากฟังเพลงรายโอเคเพลงนี้ฉันจัดไปให้เธอจะรู้ไรไม่เธอ yeah หัวใจที่เคยแข็งมันละลายเมื่อได้เจอ Oh no baby ฉันก็มีงานอยากใหเจอได้เข้าใจ I don't k o m ไม่ดีเธอเป็นอะไรก็บอกให้ฉันได้เข้าใจ I don't ทำใม่ใชนไม่ปกติโลกมันเปลี่ยนตั้งแต่ได้คบกันนี่ yeah หที่ทุกโลกด้ความหวาดกลัวแล้วก็ปิดกั้นตัวเองอย่าลมฉันคงไม่ชอบ hey ที่เคยได้ยินหรือเปล่าเธอเดินเข้ามาพบกับกุญแจที่อยู่ในมือพี่ได้ก็เข้ามาใน my w b r o พามาชาจากที่เมื่อก่อน bro เพลงมันสั้นแต่ว่าเรื่องมันยาวอยากให้อยู่กันนานกับคุณแต่นานที่รอ I say อยากให้เธออยู่คืนนี้ my brain จะกอดเธอทั้งคืนนี้ก็คือถูกที ใจไม่ใช่วันเดียวจะตลอดไปโอเคขอโทษบางครั้งไม่ดีอยากแค่มีเธออยู่นั่นละอ้อยนี่นะอยากแค่มีเธออยู่ทุกเช้าวันใหม่อยากแค่มีเธออยู่ตลอดไป Второй жёлтый, второй жёлтый. When the